ก่อนคนจะนอนมันต้องมีบ้างที่คิดถึงกัน ฉันยังคงคิดถึงเธอแต่ว่าตัวเธอกับคิดถึงมัน คิดถึงตอนที่เรารักกัน เล่นในใจฉันยังจำทุกสิ่งที่เธอนั้นมีให้ แต่ฉันดันกลับทำมันพัง กว่าจะหลับตาลงในวันนี้แม่งไม่ง่ายเลย เรื่องราวของเราในวันนั้น มันก็แค่เคย เธอนั้นเพอร์เฟกกว่าผู้หญิงที่ผมได้เจอแต่ผมมันกลับเลวไอแอมแบดซอล คำตอบมันคืออะไร เวลาผ่านมาหลายเดือนแล้วแต่ทำไม ทุกอย่างที่อยากให้เรียนมันกลับจำฝังใจ คุณไม่ต้องห่วงนะว่าคุณจะเป็นคนผิด ผมจะเล่าทุกอย่างที่ผมทำแบบไม่ปกปิดดีใจด้วยนะไม่ต้องมานั่งปวดจิตกับคนเยี่ยแบบผมที่มันเลวโอ้ชิทำได้แค่คิดทำได้แค่ฝันแค่อยากละเมอเจอเธอเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เธอไปไหนแต่ความ จริงนั้นมันไม่ใช่ฉันนั้นต้องการเธอกลับมา ไม่ได้ต้องการคำบอกลา สุดท้ายฉันก็มานั่งทำได้เพียงแค่คิดถึง ผมตามหาเธอทั้งอันเป็ดาวและออนเป็นลมแต่พอผมเจอเธอดันปิดประตูโครส แล้วเธอก็จางหายไป เหมือนกับควันที่กูสมกถึงตอนนี้ก็คงรู้แล้วว่าตัวกูเป็นคนลสผมเก็บทุกความทรงจำที่มันเกี่ยวกับตัวเธอ รูปคุณในแกลเลอรี่ผมก็ยังคง ปิดเจอตอนนี้จะให้ทำใจมันคงจะยากเหลือเกิน ขอให้มีความสุขในแบบที่คุณคิดไว้นะ เออ ขอโทษนะปัญญานัดทุกสิ่งที่ทำมันลงไป ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำสิ่งใด ผมยอมทุกอย่างยอมให้เธอตัดสินใจ ฉันยังรอเธออยู่นะให้เธอกลับมาแบบสมัครใจ เธอเท่านั้นไม่ได้ต้องการให้เธอไปไหนแต่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่ ฉันนั้นต้องการเธอกลับมาไม่ได้ต้องการคำบอกลาสุดท้ายฉันก็มานั่งทำได้เพียงแค่คิดถึง ก่อนนอน CYP